นั่นแหละอันรอยเลยล่ะเราก็มีก็ไปเสียฮะไปเสียช่างมันนิดเดียวก็มันนิดเดียวไก่อาเดียกินเลย